ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลบทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลกัน ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สำหรับบิมไลน์นี้นะครับก็เป็นบิมไลน์ที่8 นะครับทำเรื่องเทคนิค XS นะครับ X-ray absorption spectroscopy ครับหลักการถ้าสรุปออกมาเป็น ง่ายๆเลย ก็คือว่าเรามีแสงนะฮะที่ผลิตได้ จากนั้นเราเลือกนะฮะโดยใช้ผลึก คือผลึกเนี่ย มันจะมีความสามารถในการเลือกพลังงานของแสงที่เราจะใช้นะครับแล้วผลึกเนี้ยสามารถที่สแกนพลังงานได้ด้วย ถ้าเกิดเราหมุนนะฮะโดยใช้มุมที่ตกกระทบของผลึกเนี่ยครับแสงที่เราแคปเลือกได้ที่บิมไลน์นี้ครอบคลุมตั้งแต่ธาตุ ตั้งแต่อลูมิเนียมขึ้นมานะครับ จนถึงโลหะหนักนะครับ ในตารางธาตุเราก็วัดได้หลายธาตุครับ พอเรามีสารตัวอย่างเข้าไปอยู่ใน สถานีทดลองแล้วเนี่ยแสงที่ถูกคัดเลือกพลังงานที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเข้ามาตกกระทบนะฮะ เราจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่า ionization chamber นะครับเอาไว้ตรวจวัดว่าแสงที่เข้ามาเนี่ยมีความเข้มเท่าไหร่นะฮะหลักการง่ายๆก็คือมีแก๊สเติมลงไปในตัวนี้นะฮะแล้วในนี้ก็จะมีเพลทซึ่งเราจ่ายโวลต์เข้าไปไม่ให้มีความต่างสักนะครับพอมีความต่างสักปุ๊บแสงเข้ามาเจอแก๊สเกิดการแตกตัวไอออนก็เกิดการเคลื่อนที่นะครับไปหาเพลท ก็สามารถวัดออกมาเป็นกระแสได้นะครับเก็บไว้นะฮะ แล้วแสงก็มาผ่านแซมเปิลแซมเปิลก็จะดูดกลืนแสงไว้ส่วนหนึ่งนะครับ ที่พลังงานที่มันต้องการนะครับซึ่งพลังงานตรงนั้นก็จะเท่ากับประมาณ binding energy นะครับ พลังงานที่อิเล็กตรอนชั้นในสุดยึดกับนิวเคลียสนะครับพอผ่านมาปุ๊บ ก็จะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเลยนะฮะ ionization chamber คือมีแก๊สฟิลอยู่ เพราะฉะนั้นแสงที่เหลือเนี่ยก็จะมาชนกับแก๊สในในอันที่2นะฮะ แล้วแตกตัว แล้วสามารถวัดออกมาเป็นกระแสได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นกระแสที่วัดได้จาก อันที่1อันที่ 2เนี่ย เมื่อเราพลอตนะครับ ก็จะได้สัมประสิทธิ์การดูดกลืนนะครับ ค่ามิวซึ่งตัวนี้เป็นตัวบอกเราว่าธาตุที่เราวัดอยู่เป็นธาตุอะไรนะฮะ มีออกซิเดชันสเตตเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็อยู่ในฟอร์มของสารประกอบอะไรนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับที่เหมาะสำหรับการวัดที่บีมไลน์นี้จริงๆแล้วค่อนข้างหลากหลายนะฮะ เราวัดได้หมดเลยตั้งแต่ของแข็งของเหลวแก๊สนะครับ ซึ่งมันขึ้นอยู่กับการเตรียมนะครับตั้งแต่แรกว่าเราจะเอาไปใส่ในเซลล์แบบไหนนะครับ คือถ้ามีของเหลวเราก็จะมีเซลล์ ลึกสำหรับิควิดเซลล์นะครับสามารถใส่ของเหลวเข้าไปได้นะครับของแข็งก็เตรียมได้หลายแบบฮะถ้าเกิดของแข็งประเภทที่เราจะมาวัดการดูดกลืนแบบสองผ่านนะฮะเราต้องเตรียมเป็นแผ่นบางๆได้เพราะฉะนั้นของแข็งพวกนี้จำเป็นที่ต้องถูกบดนะฮะหรือไม่ก็เป็นฟิล์มบางนะฮะต้องบดได้ เป็นฟิล์มบางได้แล้วมาเตรียม แต่ถ้าเกิดเป็นของแข็งประเภทที่เป็นอัญมณี ของแข็งที่เราไม่สามารถที่จะทำลายตัวอย่างได้นะฮะเราก็สามารถเอามาวางได้เลย แล้วก็วัดในอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดของฟลูออเรสเซนต์นะฮะ ก็คือบิดซัมเปิลปกติแล้วให้ 2ผ่านแบบนี้นะฮะแล้วก็บิดซัมเปิลมา 45 องศานะฮะแล้วก็มีตัวดีเทคเตอร์อีกตัวนึงมารับอยู่ตรงนี้อาศัยการฟลูออเรสเซนต์ออกมาของตัวอย่างนะครับ อุตสาหกรรมจริงๆ เราก็สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายนะครับออย่างงานพวกของโลหะวิทยาเนี่ยฮะก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับไอ้ precipitate นะครับ ที่อยู่ในโลโลหะความแข็งสูงนะฮะ s t a l e of steel นะครับได้เราสามารถศึกษาการฟอร์มของ precipitate ในโลหะได้ครับคือถ้าเกิดเราสนใจว่าเราจะเพิ่มความแข็งของโลหะ โดยการใส่สารประกอบจำพวกอลูมิเนียม หรือว่าไทเทเนียม เข้าไปนะครับเราสามารถดูได้ว่าเออมันไปตกผลึกอยู่ในรูปแบบไหนนะฮะขนาดคลัสเตอร์เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถมาวัดที่นี่ได้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพและความแข็งของโลหะเนี้ยนะฮะสนใจงานอุตสาหกรรมทางด้านสังกะสีนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มี โปรเจกต์หนึ่งที่ทำอยู่กับผาแดงนะครับผาแดงสนใจว่าในแร่ของเขาเนี่ยมีองค์ประกอบบางตัวที่มีผลต่ออผลผลิตอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถมาศึกษาได้ว่าแร่ตัวนั้นเนี่ยมีธาตุอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตนะฮะมีโครงสร้างแบบไหนแล้วเราจะกำจัดมันได้ยังไงอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามีโจทย์ของทาง w a ที่สนใจเกี่ยวกับเท่าลอยนะฮะก็เราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของเท่าลอยได้ยังไงนะฮะ อย่างเช่นการปรับขนาดปรับสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราพอที่จะดูว่าโครงสร้างสารประกอบเหล่านั้นเนี่ยที่มีผลต่อสีต่อขนาดเนี่ยมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะวันนี้กิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ ตำบลหนองสาลายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานะคะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่า สวนดอกทานตะวันนะคะ ซึ่งเกษตรกรอยู่ข้างๆกิบตรงนี้แล้วพี่อุตสาสีสวนค่ะ สวัสดีค่ะ อุตสาคะพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรมาก่อนคะเป็นปลูกพืชไร่ พืชไร่เป็นอะไรคะเป็นข้าวโพดเป็นปลูกข้าวโพดมาก่อน กี่ปีแล้วที่ใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพดมา ปลูกมันห้าปีค่ะห้าปี แล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ แล้วก็มาทำดาวเรืองดาวเรืองใช่ไหมคะพี่อุตสาค่ะพี่อุตสานี่จากเดิมพื้นที่ตรงนี้ที่บอกว่าทำไร่มาก่อน แนวคิดยังไงที่บอกว่าโอ้ยเปลี่ยนจากการทำไร่มาเปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้สวยๆงามๆทำไร่มัน รายได้มันน้อยกว่ารายได้น้อยกว่า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนใช่ไหมคะแล้วก็ระยะเวลาที่จะเก็บก็นานกว่านานกว่า แล้วการปรับพื้นที่จากที่เป็นพืชไร่มาก่อน แล้วก็มาปลูกพืชดอกตรงเนี้ยการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ ปรับเปลี่ยนใช้กรดซิลิคอนใช้กรดซิลิคอนช่วงไหนบ้างตอนแรกคือเราไถดะไปครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนไถแปรจะหว่านกรดซิลิคอนไปก่อนแล้วก็ไถแปรกลบไถกรอบแล้วก็ทิ้งระยะ เวลาขนาดไหนคะทิ้งอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวปลูกได้ค่ะ วิธีการปลูกทำยังไงคะพี่การปลูกก็คือ ไถแปรกลบเสร็จก็คือวางพ่อน้ำหยดค่ะ วางน้ำหยดเสร็จ คือหว่านปุ๋ยรองพื้น เสร็จแล้วก็ลองพื้นนี้ด้วยอะไรคะสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรสิบห้าสิบห้าค่ะ เป็นการรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นล่ะคะรองพื้นก็เปิดน้ำมาลายปุ๋ย แล้วก็ปลูกค่ะเอาต้นกล้ามาปลูกค่ะ แล้วพอต้นกล้าเจริญเติบโตนี้ประมาณกี่วันคะประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ค่ะ แล้วเราใส่ปุ๋ยไอ้สูตรตัวหน้าเยอะๆพวกสามสิบสองสิบสิบพวกเนี้ยค่ะ แล้วก็ หวานปุ๋ยแล้วก็ฉีดพวกอาหารเสริมสังกะสีแล้วก็ ฉีดกรดซิลิคอนป้องกันต้นเน่า ฉีดกรดซิลิคอนนี่คือเป็นกรดซิลิคอนน้ำใช่ไหมคะคะเอาตัวกรดซิลิคอนน้ำนี่มาช่วยอะไรคะคือป้องกันพวกโรคแมลงแล้วก็ต้นเน่าต้นเน่าคือได้ผลดีจริงงจริงๆเนี่ยการปลูกดอกดาวเรืองเนี่ยเราต้องดูแลใส่ใจอะไรเขาเป็นพิเศษไหมคะ